Apple ปล่อย iOS 14.0.1 และ iPad OS 14.0.1 ให้ได้อัปเดตกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเวอร์ชันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจุดไหนบ้าง ใครที่ควรจะอัปเดต ผมจะสรุปให้ฟังในคลิปนี้ ไปชมกันครับ iOS 14.0.1 ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มีการปล่อยออกมาหลังจากที่ iOS 14.0 เวอร์ชันแรกนะครับปล่อยให้พวกเราได้อัปเดตกันตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา โดย iOS 14.0 ที่พวกเราได้อัปเดตกันนะครับจะมีบางท่านนะครับที่พบว่าตัวเครื่องนั้นพบปัญหาอยู่ ยกตัวอย่างเช่น iPhone 7 iPhone 7 Plus อัปเดตไปแล้วกล้องไม่สามารถใช้งานได้ บว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi นั้นไม่สามารถใช้งานได้ปกติ หรือว่าเชื่อมต่อได้อาจจะหลุดง่ายมากขึ้น ดังนั้นทาง Apple เลยปล่อย iOS เวอร์ชัน14.0.1 ออกมาให้พวกเราได้อัปเดตกันนะครับผมรายละเอียดในเวอร์ชันนี้นะครับ iOS 14.0.1 และ iPadOS 14.0.1 นั้นมาพร้อมบิลหมายเลข 18A 393นะครับมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับผมแก้ปัญหาที่อาจทำให้เบราว์เซอร์เริ่มต้น และการตั้งค่าอีเมล ถูกรีเซ็ต หลังจากเริ่มต้นการทำงานของ iPhone ใหม่นะครับ จัดการปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถแสดงตัวอย่างบนกล้อง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ได้ แก้ปัญหาที่อาจทำให้ iPhone ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ได้ แก้ปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถส่งอีเมล โดยใช้ผู้ให้บริการอีเมลบางรายได้ จัดการปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถแสดงภาพในวิดเจ็ตนิวส์ได้นะครับ นี่คือ 5 ประเด็นหลัก ๆ ที่ทาง Apple ได้อธิบายมาในซอฟต์แวร์อัปเดตของ iOS 14.0.1 นี้นะครับ ดังนั้นถามว่าใครควรจะอัปเดต iOS เวอร์ชันนี้ ก็ต้องบอกว่าทุกคนนั่นแหละครับ พราะปกติครับ iOS เวอร์ชันเต็มที่ปล่อยครั้งแรกนั้น มักจะมีบั๊กอยู่บ้างนะครับอย่างที่เราทราบกันยกตัวอย่าง iOS 12 13 นะฮะรวมมาถึง iOS 14 นะครับพอเจอปัญหาอย่างนี้ทาง Apple ก็รีบปล่อยอัปเดตออกมานะครับนอกจาก iOS 14.0.1 กับ iPadOS 14.0.1 แล้ว ทาง Apple ยังปล่อย WatchOS 7.0.1 และ tvOS 14.0.1 ให้พวกเราได้อัปเดตอีกด้วยนะครับก็ตามไปอัปเดตกัน และสำหรับใครนะครับที่อัปเดตเป็น iOS 14.0.1 แล้ว หรือว่าเป็นอัปเดต iOS ทุกครั้งครับ ถ้าสมมติว่าเครื่องยังเจอปัญหานะครับ รันไม่สมูท มีกระตุกบ้าง มีแบตเตอรี่ไหล อาการทั่ว ๆ ไปนะครับบางฟังก์ชันใช้ไม่ได้ ก็แนะนำครับว่าให้ทำตามขั้นตอนที่ผมได้แนะนำเอาไว้นะครับ ผมแนบคลิปวิธีการเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ หลักๆที่ผมแนะนำก็จะมี 2 ขั้นตอนก็คือการฮาร์ดรีเซ็ตตัวเครื่อง และอันดับที่ 2คือการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับ ซึ่งทั้ง 2 วิธีการนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับเราได้นะครับ แต่ถ้าใครสมมุติว่าทำวิธีที่1ไปแล้ววิธีที่ 2 ไม่หาย ก็แนะนำว่าให้ทำการล้างเครื่อง ดูนะครับผม สำหรับใครที่อัปเดต iOS 14.0.1 แล้วมาแชร์ประสบการณ์ให้กันได้ฟังนะครับดีไม่ดีอย่างไร คอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ